สวัสดีครับ มาถึงขั้นตอนที่ 8.3 นะครับ ตอนที่ 8.3 เนี่ยนะครับ เป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมนะครับสำหรับในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมนะครับ จะแยกเป็นขั้นตอนต่างๆ ด้วยกัน 9 ขั้นด้วยกันนะครับ เรามาเรียนรู้กันนะครับ 9 ขั้นยาว พอสมควรนะครับเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 1 ครับ ขั้นตอนที่ 1 นั้นว่าด้วยเรื่องของการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนานะครับโดยให้พิจารณาองค์ประกอบนะครับที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ครับข้อ 1.1 ครับ 1.1 ก็คือให้ศึกษาหลักสูตรนะครับ แล้วก็เนื้อหา แล้วก็เนื้อเรื่องนะครับที่จะต้องที่จะเอาไปใช้สอนนะครับ โดยให้พิจารณาถึงความจำเป็นนะครับสภาพความต้องการแล้วก็ความสำคัญนะครับที่ผู้สอนนั้นควรจะต้องกำหนดขอบเขตการนำเสนอเนื้อหานะครับว่าจะนำเสนอนั้นด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับเป็นหัวข้อหลักแล้วก็เป็นหัวข้อรองตามลำดับอะไรอย่างไรบ้างนะครับมาถึงในหัวข้อ 1.2นะครับ1.2นะครับก็ยังเป็นกำหนด ช่วงของการกำหนดกรอบอยู่นะครับ เป็นเรื่องของการศึกษาจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของเนื้อหาวิชานะครับ เพื่อที่จะให้ทราบว่าสภาพพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ ด้านโครงสร้างสาระสำคัญแล้วก็รายละเอียดนะครับที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเนี่ยหรือว่าที่จะต้องพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนนั้นมีอะไรบ้างนะครับ อีกข้อหนึ่งครับข้อ 1.3ครับเป็นเรื่องของการศึกษาสภาพปัญหานะครับ ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราจะต้องศึกษาสภาพปัญหานะครับ แล้วก็ระดับความต้องการในขณะนั้นนะครับ ว่าผู้เรียนต้องการอะไรนะครับ แล้วก็เพื่อที่จะเอามานำเป็นแนวทางในการพัฒนา แล้วก็ช่วยให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับ มีความสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับปัญหาแล้วก็ความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นครับ ในหัวข้อ1.4นะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของการกำหนดแนวทางการพัฒนานะครับ แล้วก็เมื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาแล้วนะครับ รวมไปถึงการประเมินคุณภาพนะครับของตัวนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับ ว่าเราต้องการที่จะนำไปให้ผู้สอนหรือว่าผู้เรียนใช้นะครับ แล้วก็หลังจากที่ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับตามกระบวนการที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับ ผู้เรียนนั้นจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร แล้วก็จะทราบได้อย่างไรว่า นวัตกรรมตัวนั้นน่ยนะครับประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ในงานต่างๆ มากน้อยแค่ไหนอย่างไร มาถึงในขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2 เป็นขั้นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์หลักสูตรนะครับ การวิเคราะห์หลักสูตรนั้นก็จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆนะครับดังต่อไปนี้ครับ 2.1ครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อหา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการศึกษาองค์ประกอบของเนื้อหา ว่ามีลักษณะโครงสร้างตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ แล้วก็ควรจะต้องประกอบไปด้วยสาระที่เป็นแกนหลักแล้วก็รายละเอียดอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้เนื้อหาสาระนั้น ที่เรากำหนดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับสามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมนะครับมีความสมบูรณ์ทันสมัย แล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ครับ ในหัวข้อ 2.2 ครับนะเป็นการวิเคราะห์ความยาวนานของเวลาที่ใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแบ่งเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็จัดลำดับการนำเสนอนวัตกรรมเนี่ยนะครับให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับในแต่ละกลุ่มแล้วก็แต่ละ ช่วงชั้นและก็แต่ละวัยด้วยครับ ยังอยู่ที่เรื่องการวิเคราะห์อยู่นะครับ หัวข้อ 2.3 ครับ เป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนครับ ทั้งนี้ก็เพื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ในด้านของวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์เดิม ลักษณะทางกายภาพ สติปัญญา อารมณ์ ความต้องการ หรือเจตคติเป็นต้นนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม แล้วก็อารมณ์ของผู้เรียนนะครับเนื่องจากลักษณะของผู้เรียนเนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาเลือกพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยจะรวมไปถึงนะครับวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ด้วยครับ มาถึงขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่ 3 เป็นเรื่องของ การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับ เมื่อเราวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหาไปแล้วนะครับ เราต้องมากำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับ โดยที่จะต้องพิจารณานะครับจากวิธีการกำหนดให้ผู้เรียนเนี่ย เกิดพฤติกรรมนะครับที่จะแสดงออกถึงการเรียนรู้ แล้วก็ระดับของพฤติกรรมที่ต้องการนะครับด้วยการจัดลำดับเนื้อหานะครับกำหนดเวลาแล้วก็การนำเสนอของกิจกรรมนะครับเพื่อให้นวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับสามารถถ่ายทอดพฤติกรรมแล้วก็คุณลักษณะ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นครับ มาถึงขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่ 4 เป็นเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะ นวัตกรรมการเรียนรู้นะครับ โดยให้นำเอาวัตถุประสงค์นะครับมาเป็นกรอบคุณลักษณะนะครับโดยที่อาจจะต้องพิจารณาคุณลักษณะดังต่อไปนี้ครับ ข้อ 4.1ครับคุณลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านประเภทการใช้งานนะครับว่าจัดอยู่ในประเภทใด เช่น นวัตกรรมประเภทที่ต้องใช้เครื่องฉาย นวัตกรรมประเภทที่ไม่ต้องใช้เครื่องฉาย หรือว่าเป็นนวัตกรรมประเภท เครื่องเสียงอย่างนี้เป็นต้น 4.2 ครับว่าด้วยเรื่องของคุณลักษณะของนวัตกรรมนะครับด้านของลำดับขั้นการเรียนรู้นะครับ ควรที่จะใช้นวัตกรรมในลำดับขั้นใดนะครับ ตามลำดับขั้นการเรียนรู้นะครับตามแบบของกรวยประสบการณ์นะครับ ซึ่งมีการเรียงลำดับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยนะครับ เกิดประสบการณ์เรียนรู้นะครับจากมากไปหาน้อยนะครับตามแนวคิดของเอ็ดการ์เดลและ 4.3 ครับเป็นเรื่องของคุณลักษณะของสื่อการเรียนรู้นะครับเพราะว่าสื่อการเรียนรู้เนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์ แล้วก็ช่วยให้เกิดการเรียนรู้นะครับได้ทั้งในระดับที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกสื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ นะครับของลักษณะข้อมูลแล้วก็ประสิทธิภาพของการรับรู้ของผู้เรียนด้วยครับ มาถึงขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่ 5 ก็เป็นเรื่องของการสำรวจทรัพยากรการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยจะต้องมีการสำรวจทรัพยากรการพัฒนานวัตกรรมนะครับ ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ 5.1 เป็นการสำรวจบุคลากรนะครับควรจะต้องมีการสำรวจบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะครับ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะได้แก่นักเทคโนโลยีการศึกษานะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการทดสอบ แล้วก็การทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้นะครับบุคลากรอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือได้แก่นักวิชาการนะครับก็จะต้องมีการกำหนดนะครับสำรวจนักวิชาการเช่น ด้านของหลักสูตรแล้วก็เนื้อหานะครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มนักจิตวิทยาการศึกษา ะครับทางนี้ก็ที่จะมาให้ช่วยดูในด้านของพฤติกรรม แล้วก็พัฒนาการเรียนรู้นะครับ อีกกลุ่มหนึ่งครับ เป็นกลุ่มผู้สอนนะครับกลุ่มผู้สอนก็จำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนนะครับที่จะสามารถที่จะกำหนดลงไปได้ในนวัตกรรมการเรียนรู้ของเรานะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือกลุ่มนักวัดผลและประเมินผลนะครับที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ครับ จาก 5.1 เรื่องของการสำรวจบุคลากรนะครับ มาถึง 5.2 ครับ เป็นการสำรวจเครื่องมือ วัสดุและก็อุปกรณ์นะครับ จะต้องมีการสำรวจก่อนดำเนินการนะครับ เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการนำเครื่องมือวัสดุแล้วก็อุปกรณ์มาใช้นะครับ เพราะว่ากระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือ แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ มาใช้ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆนะครับ รวมทั้งจะได้ คำนวณถึงปริมาณหรือว่างบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการด้วยครับและแน่นอนครับข้อ 5.3 ครับว่าด้วยเรื่องของการสำรวจงบประมาณนะครับทั้งนี้ก็จะต้องมีการทำการสำรวจงบประมาณนะครับเพื่อที่จะดำเนินการ ซึ่งทั้งนี้ก็อาจจะทำการสำรวจงบประมาณ โดยการเขียนโครงการนะครับขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียน หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง อาจจะขอรับการสนับสนุนจาก ผู้มีเมตตาจิตหรือผู้มีจิตศรัทธานะครับ ที่จะร่วมกันให้การอนุเคราะห์ในการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับ และ 5.4 ครับเป็นเรื่องของการสำรวจสถานที่นะครับ ก็ให้ทำการสำรวจสถานที่นะครับ ที่เราจะนำนวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้นะครับ ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดรวมทั้งมีสภาพแวดล้อมนะครับ ข้างเคียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็จะต้องมีการกำหนดแล้วก็สำรวจออกมาว่าสถานที่นั้นเหมาะสมมากน้อยเพียงใดครับ มาถึงขั้นตอนที่ 6 นะครับ ขั้นตอนที่ 6 นั้นว่าด้วยเรื่องของการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ แน่นอนครับเมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์ได้ทำการออกอสำรวจมาแล้วนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการออกแบบนะครับ ในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดีนั้นเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหลักการแล้วก็ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนะครับ ที่มันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับให้พิจารณาโดยยึดหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ 6.1ครับเรื่องของหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษานะครับโดยจะต้องคำนึงถึงหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษานะครับในเรื่องต่างๆนะครับได้แก่เรื่องของการเสริมแรงนะครับนวัตกรรมการเรียนรู้นั้นเนี่ยจะต้องมีอิทธิพลต่อการจูงใจผู้เรียนนะครับให้มากที่สุด แล้วก็หรือไม่ก็อย่างน้อยก็คือต้องมากกว่าที่เคยใช้มานะครับในหัวข้อที่2ครับนะที่ว่าด้วยเรื่องของ จิตวิทยาทางการศึกษานะครับก็คือเรื่องของการให้ความรู้เฉพาะเรื่องนะครับคือนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้นะครับทางด้านของเนื้อหาสาระนะครับให้ผู้เรียนนั้นเกิดประสบการณ์ แล้วก็เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ นั้น เป็นเฉพาะเจาะจงลงไปมากที่สุดครับมาถึงประเด็นที่3ครับเรื่องของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็พูดถึงได้ในหลายลักษณะนะครับทั้งด้านของเนื้อหา แล้วก็แรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกของตัวนวัตกรรมนะครับโดยนวัตกรรมที่ดีและมีคุณค่าเนี่ยนะครับจะต้องมีความหมายต่อผู้เรียนนะครับจะต้องสัมพันธ์กันนะครับในขณะที่เรานำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาถึงประเด็นที่4ครับเป็นเรื่องของพื้นฐานการรับรู้นะครับที่ประกอบไปด้วยความประณีตความละเอียดนะครับความสัมพันธ์กันแล้วก็ความชัดเจน ของเนื้อหานะครับทั้งนี้เนี่ยพื้นฐานของการรับรู้เนี่ยก็ย่อมมีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว ในประเด็นที่5ครับยังว่าด้วยเรื่องของการใช้องค์ประกอบนะครับความคุ้นเคยของผู้เรียนเนี่ยนะครับแล้วก็การใช้เทคนิคการนำเสนอของผู้สอนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกับตัวทัศนคติของผู้เรียนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับในการพัฒนานวัตกรรม ประเด็นที่6ครับเป็นเรื่องของความเป็นรูปธรรม นวัตกรรมการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อผู้เรียนนั้นนะครับ จะต้องสามารถที่จะสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ เป็นสิ่งที่ควรที่จะได้รับการพัฒนานะครับ เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว ในประเด็นที่ 7 ครับ เป็นเรื่องของอัตราส่วนของเนื้อหาสาระ ในขณะที่นำนวัตกรรมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับ ต้องกำหนดปริมาณของเนื้อหาแล้วก็จัดลำดับการนำเสนอ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีอิทธิพลต่ออการนำไปใช้นะครับแล้วก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากที่สุดครับ ประเด็นที่ 8 ครับ เป็นเรื่องของการจัดตัวแปรทางการสอน นวัตกรรมการเรียนรู้นั้นจะต้องสามารถที่จะจัดสภาพขององค์ประกอบต่างๆ ให้สามารถเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายที่ต้องการนะครับให้ได้มากที่สุด ประเด็นที่9ครับเป็นเรื่องของความเป็นผู้นำทางการสอนนวัตกรรมการเรียนรู้นั้นจะต้องช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิควิธีนะครับหลักการแล้วก็ทฤษฎีต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้นั้น มาหลอมรวมกับประสบการณ์เดิม เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้นั้นนะครับได้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม แล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของผู้เรียน ยังอยู่ในเรื่องของการออกแบบนะครับในหัวข้อที่ 6 ขั้นตอนการออกแบบนะครับ ตอนนี้มาที่หัวข้อ 6.2 ครับ หลักการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับ โดยที่จะต้องคำนึงถึงพื้นฐานขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในนวัตกรรมนะครับ จะต้องมุ่งเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสนใจ ิดการสังเกตการจดจำนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะองค์ประกอบภายในของตัวนวัตกรรมนะครับได้แก่เรื่องของความกลมกลืน สัดส่วน ความสมดุล จังหวะการเน้นความเป็นเอกภาพ และความแตกต่าง หรือว่าการตัดกัน ทั้งนี้ก็จะสามารถที่จะแสดงออกด้วยการใช้เส้น สี แสงและเงา ยังอยู่ที่ขั้นตอนของการออกแบบนะครับในขั้นตอนของการออกแบบข้อ 6.3 นี้ว่าด้วยเรื่องของหลักการสื่อสารครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ก็คือ เรื่องของการถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นความรู้แล้วก็ประสบการณ์ จากตัวผู้สอนไปยังผู้เรียนนะครับโดยการให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของการสื่อสาร อันได้แก่เรื่องของผู้ส่งสารหรือว่าแหล่งของสารนะครับอันดับต่อมาคือเรื่องของ เนื้อหาเรื่องราวของนวัตกรรมหรือว่าช่องทางการนำข่าวสารไปถึงผู้รับหรือว่ากลุ่มเป้าหมาย และอันต่อมาก็คือเรื่องของผลที่เกิดขึ้น และปฏิกิยาตอบสนอง จากผู้เรียนที่สามารถที่จะสัมผัสได้ นอกจากนี้แล้วนะครับยังต้องพิจารณารูปแบบของการสื่อสารด้วยว่า เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว หรือว่าการสื่อสารแบบ 2 ทางด้วยนะครับขั้นตอนการออกแบบในหัวข้อ6.4ครับ เป็นเรื่องของหลักการเรียนรู้ โดยให้พิจารณาว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะตอบสนองการเรียนรู้ในลักษณะใดบ้างนะครับ เช่นว่ามีการกำหนดวางเงื่อนไขทางด้านภาษา ด้านทักษะ ด้านการสัมผัส ด้านการแก้ปัญหา ด้านกระบวนการทางสังคม การสังเกต ความผิดพลาดต่างๆ รวมถึงการคัดค้านหรือการโต้แย้ง ต่างๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นการกำหนดวางเงื่อนไขในการ เกิดการตอบสนองนะครับเป็นหลักของการเรียนรู้ครับ